พรุ่งนี้เงินเข้าอีก 22 พฤษภาคม 64 บัตรคนจนกลุ่มนี้เฮ กดเป็นเงินสดใช้ได้ วัสดีค่ะทุกคนกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกท่านนะคะ ก็มาพบกันในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564ค่ะ และก็เช่นเคยนะคะ ทางช่องนะคะ มาแจ้งข่าวมาอัปเดตข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากทางรัฐบาลค่ะ ซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะ ก็อยู่ในกลุ่มของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะพรุ่งนี้นะคะ ก็จะมีเงินเข้าบัตรอีกนะคะ เงินในส่วนตรงนี้นะคะสามารถกดเป็น เงินสดใช้ได้นะคะ เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อม ๆ กันค่ะ ซึ่งก่อนจะไปรับฟังข่าวสารนะคะ ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะ สำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมนะคะ กดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะ ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ เดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารพร้อมๆ กันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะ วันนี้นะคะก็ขอแสดงความดีใจกับพ่อแม่พี่ น้องที่ได้รับเงินเราชนะนะคะ สัปดาห์แรก 1,000 บาทนะคะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนและก็ผู้ที่ใช้ผ่านบัตรประชาชนแบบ สมาร์ทการ์ดนะคะวันนี้นะคะก็ได้รับกันเรียบร้อยแล้วนะคะ 1,000 บาท ก็ย้ำกันอีกครั้งนะคะ ว่าเงินในส่วนของเราชนะที่ทางรัฐบาลเพิ่มให้ 2,000 บาทนั้นนะคะ สามารถเก็บ สะสมไว้ใช้ได้นะคะ ซึ่งสามารถนำเป็นรูดซื้อสินค้าไม่ใช่เฉพาะแค่ร้านธงฟ้าเท่านั้นนะคะ ใช้ได้ทุกร้านนะคะที่มีโครงการเราชนะนะคะ และสามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะทางช่องนะคะก็จะมาแจ้งข่าวผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนนะคะสำหรับเงินในส่วนที่จะโอนให้ในวันพรุ่งนี้นะคะ ก็เป็นพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนนะคะ ผู้พิการนั่นเองนะคะพรุ่งนี้นะคะจะมีการโอนเงินให้ 200 บาทเข้าบัตรนะคะ ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนก็สามารถไปกด ดเงินออกมาใช้ได้ค่ะ ก็ย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับเงิน 200 บาทนี้นะคะ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนที่ เป็นผู้พิการเท่านั้นนะคะ ที่จะได้รับนะคะ คลิปนี้นะคะทางช่องก็มาแจ้งข่าวสารมาอัปเดตข่าวสารไว้เพียงเท่านี้นะคะ ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะถ้าหากมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไป ให้ท่านอื่นได้รับทราบทั่วกันค่ะ ก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ